เรามาถึงหัวข้อสุดท้ายของสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะ ก็คือการกำหนดค่ารายละเอียดต่าง ๆ ของร้านค้าออนไลน์ โดยครูจะแนะนำเฉพาะในส่วนที่สำคัญ ที่เราควรจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดไว้ในร้านค้าออนไลน์ของเรานะคะ โดยจะขอเริ่มจากการตั้งค่าวิธีการชำระเงิน ว่ามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้างนะคะ หลังจากนั้นก็จะต่อด้วยการตั้งค่าวิธีการขนส่งสินค้า ว่าทางร้านค้าออนไลน์ของเราจะมีทางเลือกในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าผ่านทางใดได้บ้างนะคะ และสุดท้ายเป็นเรื่องของการตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นนะคะ โดยเริ่มจากการเปิดเว็บเบราว์เซอร์เหมือนเดิมค่ะ แล้วเข้าไปที่หน้าต่างของ Administrator โดยการพิมพ์ URL localhost virtualmart administrator พร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกปฏิบัติการในแต่ละส่วนกันเลยค่ะ เมื่อพิมพ์ URL เข้าสู่หน้าต่างของ Administrator นะคะ แล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบนะคะ เราจะเข้ามาจัดการในส่วนสุดท้ายนะคะของการจัดการร้านค้าออนไลน์ ก็คือการจัดการในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าออนไลน์ของเรานะคะ ก็คือในส่วนแรกที่เราจะแนะนำให้รู้จักก็คือ วิธีการชำระเงินค่ะ เราควรกำหนดวิธีการชำระเงินให้มากกว่า 1 วิธีการชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการเลือกวิธีการชำระเงินนะคะ จากข้อมูลตัวอย่างจะมีการชำระเงินอยู่1วิธีก็คือ cash on delivery นะคะ ผู้เรียนสามารถเพิ่มนะคะวิธีการชำระเงินรูปแบบใหม่ ๆ เข้าไปได้นะคะ ยกตัวอย่างเช่น โดยวิธีการโอนเงินนะคะโอน เงินผ่านทางธนาคารนะคะ เราสามารถที่จะกำหนดได้เลยนะคะว่าเราจะให้โอนเงินผ่านทางธนาคารอะไร ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าเราจะให้โอนเงินผ่านทางธนาคาร SCB นะคะ เราก็กำหนดรายละเอียดเข้าไปนะคะ พร้อมทั้งบอกหมายเลขบัญชีธนาคารนะคะ รายละเอียดต่างๆ เข้าไปด้วยนะคะ ให้กับลูกค้าเพื่อลูกค้าจะได้ทราบว่าบัญชีธนาคารนี้นะคะ เป็นบัญชีธนาคาร หมายเลขอะไรอย่างไงบ้างนะคะ ซึ่งสามารถที่จะกำหนดรูปแบบได้ พอเราใส่รายละเอียดเรื่องการชำระเงินแล้วมาเลือกที่วิธีการชำระเงินนะคะ วิธีการชำระเงินในจุมล่ารองรับการชำระเงินได้หลายรูปแบบนะคะ รวมไปถึงการชำระเงินผ่านระบบ PayPal ด้วยนะคะ แต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นการชำระเงินโอนผ่านทางธนาคารนะคะ ให้เราเลือกวิธีการชำระเงินเป็นแบบแตนดาร์ดค่ะ เมื่อได้เรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกแล้วก็ปิดไปนะคะ เห็นไหมคะว่าเราสามารถที่จะเพิ่มวิธีการชำระเงินให้กับลูกค้าได้มากกว่า1ช่องทางค่ะลำดับถัดไปนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเลือกวิธีการขนส่งนะคะในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้านะคะ สามารถที่จะมีช่องทางหรือวิธีการขนส่งให้กับลูกค้าได้มากกว่า 1 ช่องทางนะคะ อย่าง ยกตัวอย่างจากข้อมูลตัวอย่างก็คือจะใช้วิธีการวิธีการจัดส่งสินค้าโดยใช้วิธีการที่เรียกว่าเซลล์พิกอัพนะคะ ซึ่งเป็นการจัดส่งด้วยตนเองนะคะ นอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกหลายวิธีการนะคะ ยกตัวอย่างเช่น อย่างตอนนี้เนี่ย ในประเทศไทยกำลังนิยมมากก็คือ การใช้บริการขนส่งของอะไรคะของเคอรี่ใช่ไหมคะ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากนะคะ เราก็ใส่รายละเอียดแล้วก็บอกว่ามีคำอธิบาย ในคำอธิบายตรงนี้ควรจะบอกรายละเอียดว่า อัตราค่าบริการหรือว่าค่าใช้บริการ ถ้าเกิดใช้บริการเคอรี่จะเสียค่าใช้บริการเพิ่มเติม หรือจะไม่เสียเพิ่มเติมในกรณีอย่างไรบ้างนะคะ ก็ควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะ จะเห็นได้ว่า เราสามารถเพิ่มวิธีการชำระเงินและวิธีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้หลายช่องทางนะคะ เมื่อเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะ เราจะเห็นได้ว่าสินค้าและบริการของเรายังสามารถที่จะกำหนดรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้อีกนะคะ ดูตัวอย่างจากหน้าเว็บไซต์นะคะ จะเห็นได้ว่าสินค้าที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ย ยกตัวอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการตั้งค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง มีการใส่ตัวสกุลเงินนะคะของอราคาสินค้าให้เป็นตัว B ซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปตั้งค่าในส่วนนี้นะคะ เปลี่ยนจากตัว B ให้เป็นตัวอักษรบอใบไม้สระอาทอทหารหรือบออาทอบาทได้นะคะในส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนของการตั้งค่าอื่นๆ ที่จำเป็นแล้วก็มีประโยชน์ สำหรับลูกค้านะคะ เราสามารถเข้าไปจัดการได้โดยไปเลือกที่การตั้งค่าค่ะ แล้วก็ไปเลือกที่สกุลเงินนะคะ จะเห็นได้ว่าจุมล่านะคะ Virtual Mark รองรับสกุลเงินทั่วโลกเลยนะคะที่มีอยู่นะคะ มีสกุลเงินมากกว่าร้อยสกุลเงินที่อยู่ในนี้นะคะถ้า วิธีการที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขง่ายๆก็คือกดในช่องกรองข้อมูลนะคะ แล้วก็พิมพ์คำว่าไทยเข้าไปแล้วก็กดค้นหานะคะ เราก็จะเห็นรายละเอียดของไทยบาทนะคะ เรามาดูนะคะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตรงนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะ เราสามารถเปลี่ยนแปลงโดยใส่รหัสตัวอักษร 2 ตัวนะคะ แทนที่จะใช้ตัว b ก็ใช้เป็นบอจุดเข้าไปนะคะ แล้วก็รหัสตัวอักษร 3 ตัวเราก็เปลี่ยนเป็นบออาทอบาทนะคะเพิ่มเข้าไปนะคะ เห็นไหมคะว่าสัญลักษณ์สกุลเงินเขาใช้ B แล้วก็เปลี่ยนเป็นบาทเข้าบาทจุดเข้าไปนะคะ ทศนิยมมี2ตำแหน่งนะคะ แล้วดูนะคะในส่วนของสัญลักษณ์ทศนิยมในต่างประเทศใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายคอมมาแต่บ้านเราใช้สัญลักษณ์เป็นอะไรคะ เป็นจุดใช่ไหมคะ แล้วก็มีตัวขั้นหลักพันเป็นคอมมานะคะ เราสามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะ โดยเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นจุดนะคะ แล้วก็เปลี่ยนตัวขั้นเนี่ย ให้เป็นเครื่องหมายคอมมานะคะ ก็จะทำให้ถูกต้องกับสัญลักษณ์ของสกุลเงินของประเทศไทยของเรานะคะ ซึ่งค่าต่างๆ พวกนี้สามารถที่จะปรับแต่งให้มีความเหมาะสม แล้วก็เข้ากันกับบริบทของแต่ละประเทศนะคะ ซึ่งจุมล่าเวอร์ชวลมาได้มีการออกแบบให้รองรับพวกนี้ได้นะคะ เมื่อเรากลับไปดูที่หน้าร้านก็จะเห็นได้ว่า ตอนนี้ในส่วนของการแสดงผลนะคะ ก็จะมีการแสดงผลเปลี่ยนจาก ตัว B นะคะ กลายเป็นบอจุดนะคะ ให้รู้ว่าอันนี้ก็คือเป็นสกุลเงินของประเทศไทยนะคะ แล้วก็มีในส่วนของเรื่องของการใส่เครื่องหมายคอมมาที่ถูกต้องเพิ่มเติมเข้าไปด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ พอจะได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซด้วยเวอร์ชวลมาแล้วใช่ไหมคะ ซึ่งจริงๆแล้วยังมีรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย ผู้เรียนควรหาเวลาไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะ จะเห็นได้ว่าไม่ได้ยากจนเกินไปเลยใช่ไหมคะ เพราะ Virtual m a r อยู่ภายใต้หลักการทำงานของ Joomla ซึ่ง Joomla เองก็เป็นระบบ CMS ที่มีความง่ายต่อการใช้งานมากที่สุดแล้วในปัจจุบันนี้นะคะ อย่างไรก็ตามนะคะ การพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซยังมีสิ่งที่ยากกว่าการติดตั้ง และการใช้งานจุมล่าและเวอร์ชวลมาอีกนะคะ ซึ่งก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเว็บไซต์อย่างมืออาชีพค่ะ เราจะทำอย่างไรคะให้เว็บไซต์ของเราคงอยู่ และมีลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดไปนะคะ ซึ่งผู้เรียนจะได้ศึกษารายละเอียดกันในสัปดาห์ที่ 9 นะคะ และเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนในหลักสูตรนี้นะคะ อย่าลืมไปศึกษากันต่อเลยนะคะ